ริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสำหรับการจัดวางองค์ประกอบของภาพ แต่ถ้าเกิดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรา มีรายละเอียดเยอะล่ะ จะทำยังไงดี เรื่องนี้คุณ Snap มีคำตอบรออยู่ค่ะ ในรูปนี้ถ้าเกิดเรามองตามทฤษฎีถ่ายภาพเห็นปะกด 3 ส่วน ถ้าเกิดเราแบ่งเป็นแนวตั้ง ส่วนซ้ายมือเป็นอะไร เป็นตัวของกระเป๋าครึ่งหนึ่งนี่ส่วนหนึ่งของสายสายฝั่ง สายบนถูกไหมแล้วก็แล้วก็อีกพื้นที่ถูกไหมครับตรงกลางเป็นตรงกลางเป็นเรื่องของโลโก้ตัวป้าย แล้วก็เป็นตัวเรื่องของบริเวณหูที่เป็นตัวติดอะเห็นไหมครับปิดปิดปิดปิดกระเป๋าอะแล้วก็บริเวณที่เป็นตัวซับซับซับสายคาดอะที่มันกันกันบาดอะครับนะส่วนขวามือ ฝั่งขวามือฝั่งที่ 3 ก็เป็นส่วนอีกเหมือนกันเหมือนกับฝั่งแรกแต่แค่คนละด้านกัน นี่คือการแบ่ง 3 ส่วนแนวแนวตั้ง อ่ะดูดูดูแนวนอนบ้าง แนวนอนแนวล่าง เห็นตรงกระเป๋าไหมครับส่วนล่างของกระเป๋าไหมฮะส่วนล่างนะแล้วก็แบบบริเวณที่แบบที่เป็นสายติดในช่วงของด้านล่างของกระเป๋าเนาะส่วนตรงกลางเป็นอะไรเป็นเรื่องของโลโก้ เป็นเรื่องของตัวที่เป็นตัวติดกระเป๋าอะด้านไอไอ้สองเส้นคู่กันอะแล้วก็ส่วนข้างบนเป็นส่วนของหูหิ้วเห็นไหมครับยืดยืดการแบ่ง 3 ส่วน นะ เก็ตไหมครับอืมส่วนแต่แต่ภาพนี้มันจะไม่ได้ไม่ได้ใช้เรื่องของจุดตะเกาช่องมันมันในการนำเสนอ เออแต่เท่าที่ดูถ้าเกิดเราวางแค่ 3 ส่วนปุ๊บมองปุ๊บ เป็นไง ดูดีไหม สมดุลไหมนะฮะ อันนี้คือหนึ่งในนั้น แล้วสมมติว่าถ้าเกิดกระเป๋าแบบนี้ล่ะ คุณอยากจะขายเพิ่มอีกอยากจะพรีเซนต์เพิ่มอีกลองถ่ายเป็นดีเทลดูครับ อย่างอย่างภาพนี้เห็นไหมครับ เขาต้องการเสนอว่าเฮ้ยไอตัวล็อกห่วงเขาอะแข็งแรงนะเขาใช้วัสดุแบบเป็นเป็นเหล็กหรือเป็นอลูมิเนียมที่แบบว่าที่น่าจะน่าจะพรีเซนต์ว่าเฮ้ยมันดูมันดูแข็งแรงอะเป็นไงมองสึกแข็งแรงไหมถูกไหมอ่าแล้วก็เรามองดีนะครับว่าจุดตัดเก้าช่องเห็นปะเขาใช้เรื่องของตัวตะขออยู่บริเวณจุดตัดเก้าช่อง บริเวณช่องจุดตรงขวาบนเห็นไหมครับ พอมองภาพปุ๊บเป็นไง มองที่ตะขอก่อนเลย เป็นครับ เด่นไหมฮะ นี่แหละครับคือการใช้งานของจุดจุดตัดเก้าช่องนะ โอเค ถัดไปภาพเดิมเหมือนกัน อันนี้ก็พรีเซนต์เรื่องของเรื่องของตัวฟังก์ชันเรื่องของช่องที่สามารถใส่เอกสารได้ เห็นไหมครับมองเห็นภาพปุ๊บเห็นตัวช่องก่อนเลย นี่คือตัวอย่างการใช้ composition กับงานจริง ทั้งหมดนี้ก็เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายค่ะ ทั้งกด3ส่วน จุดตัด 9 ช่อง รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดมาก ๆ ซึ่งเราสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ มาประยุกต์ใช้ในการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย ให้ออกมาดูสวยงามค่ะ